วัสดีครับ ผมเบาใจไทยบ้านอินดี้ชาแนลครับ let's go เย็นนี้มีเมนูอะไรบ้างแม่ เออ มีเมนูอย่างเนี้ยออมไก่อมไก่ใส่ผักอะไรผักชีกะลัำป่นปลาทูใส่มะเขือยาว แซ่บวะแซ่บยังบ่กินเลยใช่ไหมครับข้าวเหนียวข้าวเย็นอุ่นเอานะโอ้ย อย่ากินเยอะหลายมุ้มหลายอย่างเลยกว่าเพื่อน ัยงวุ่นนอ้อมวุ่นเห็นอะไรมุ่มอะไรอย่างนี้กว่ากระดงกลับบ้านแล้วฮะ มีไปบ่มีบ่ปลาดันบ่มี เป็นบ่ครับเดี๋ยวลมลงไปถ่ายข้างใต้ก่อนอยู่ลุงไปถ่ายทำวิดีโออยู่นี่ถ่ายเห็นยูทูบอย่างใกล้เนี่ยยังเห็นหาสัดเจนถ่ายยูทูบ เป็นการผ่าป่าห้วยใหญ่น้อยนะ e ีนี้นะฮะ บทดับๆครับว่าป่าไม่มีนะเราจะใส่ได้ยู่ตัวแล้วบ่มีเลย ขึ้นมาได้ถึงนี้ครับ ไปได้หมดนะครับ วิบากไปหมดฮะ ไปแล้วครับ VT50 กลับไปแล้วนะฮะ